ก่อนที่จะสูบเค้กก็คือมาประเมินความเสี่ยงก่อนนะครับถ้ามีแคลเซียมตรงนั้นอีกก็จะยิ่งแย่ขึ้นไปใหญ่มีความยากนิดๆบอลลูนกลางไม่ออกเว้ากลางไม่เต็มพาราลิเยอะไอ้นี่เส้นเส้นนี้ตัวแสบเลย ประมาณนี้นี่คือกระบวนการเตรียมพารี่ กระบวนการตรงนั้นทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอาจารย์สุ่นกับผมทำ แต่ตอนปล่อยลิ้นจะเป็นผมกับชนาภูมิทำแล้วคือตัวลิฟเด็ดก็คือดีโทลิไฮลิฟเด็ดคือมุมซ้ายล่างก็คือมีทวทพันธะที่เขาใช้กันจริงๆในสแตนดาร์ดเท่าไหร่นะครับมันสองโทรโทเยอะมันเหนื่อยรู้ใจเข้า ดูแลตัวเอง สม่ำเสมอเนี่ยนะมาตลอด ออกกำลังกายตั้งแต่ั้งเด็กถึงถูงอายุแล้วอะไรจนรู้สึกตัวเองว่าอ๋อไม่ไหวแล้วย้อนไปเมื่อประมาณ2มปีที่แล้วนะคะ พ่อเนี่ยเริ่มมีอาการ ตอนแรกเลยเนี่ยเขาจะชอบปั่นจักรยานช่วงเช้า จะไปปั่นที่สวนลุม พอสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยแกเริ่มเหนื่อย หายใจไม่ค่อยทันจากบ้านเนี่ย เคยขึ้นไปนอนที่ชั้นบน ก็จะเริ่มขึ้นบันไดไม่ไหวละ ก็เลยต้องย้ายจากชั้นบนลงมานอนข้างล่าง เคยเดินเล่นหน้าบ้านได้อะไรได้ ก็จะเริ่มเหนื่อยไม่ค่อยมีความสุขอะ่ะก็ไปปรึกษาคุณหมอตรวจร่างกายถึงได้รู้ว่าลิ้นหัวใจเนี่ยเริ่มปิดไม่สนิทมีปัญหาในเรื่องของลิ้นหัวใจ ครับก็คุณสมเกียรติเนี่ยครับเป็นเรื่องของลิ้นหัวใจตีบนะครับ จากความเสื่อมโดยธรรมชาตินะครับ คุณสมเกียรติเนี่ยเริ่มโดยปกติแล้วถ้าลิ้นเสื่อมแล้วเนี่ยมันจะมีอาการอยู่ 3แบบที่สำคัญสำคัญก็คือ เรื่องของแน่นหน้าอกวูบแล้วก็เหนื่อยง่าย หัวใจวายนะครับซึ่งเมื่อมีอาการนี้เนี่ยก็ควรจะได้รับการรักษา เพราะว่ามันทำให้โอกาสเสียชีวิตเพิ่มขึ้น เวลาเมื่อเวลาผ่านไปรวมทั้ง อาจจะทำให้มีคนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีด้วยครับ ตอนแรกเนี่ยคุณหมอแนะนำให้การทั้งทที่คุณพ่อทำการผ่าตัดโดยการเปิดอกแต่ทางครอบครัวเนี่ยมีความกังวลในเรื่องหลาย ๆ อย่างเพราะคุณพ่อเนี่ย มีอายุแล้วก็มีโรคประจำตัวอยู่หลายโรคก็เลยขอเป็นการทานยารักษาโดยการทานยายื้อมาจนปัจจุบันเนี้ยคุณหมอได้มีบอกว่ามีนวัตกรรมใหม่ที่ชื่อว่าทาวีเป็นการรักษาแบบใหม่ จากการที่ได้คุยกับคุณหมอทำให้ครอบครัวมีความมั่นใจนะคะ ว่าการรักษาทาวีเนี่ยอัตราการเสี่ยงทุกอย่างเนี่ยมันต่ำลงหมดทั้งในเรื่อง การเสียชีวิต การระยะเวลาในการรักษาอะไรต่างๆ ก็เลยตกลงโอเค ให้คุณหมอทำการผ่าตัดที่ว่าวิธีนี้เหมาะกับคุณพ่อที่สุดค่ะ ครับในการทำทาวีเนี่ยเนื่องจากเป็นการทำสผนสายสวน แล้วก็คนไข้เนี่ยจะต้องรู้ก่อน เริ่มแรกเลยเนี่ยจะต้องรู้ก่อนว่าเป็นลิ้นหัวใจตีบแบบรุนแรงจริง การเป็นลิ้นตีบหัวใจตีบแบบรุนแรงจริง ก็คือต้องผ่านกระบวนการเอ็กโคก่อน นอกนั้นจะต้องถูกประเมินโดยโดยกลุ่มสหาสาขาวิชาชีพในแง่ของความเสี่ยงในการผ่าตัด ความแข็งแรงของร่างกายที่เมื่อทำแล้วจะมีการฟื้นตัวหรือว่ามีโอกาสที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีไหมหลังจากทำส่วนอื่นที่สำคัญถัดมาก็คือการดูหลอดเลือดหัวใจ ก็คือนั่นก็คือต้องฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจ แล้วก็เมื่อทุกอย่างผ่านแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถทำได้แล้ว เราก็ต้องทำซีทีเพื่อวัดขนาดที่แม่นยำ วัดอะไรบ้างก็คือวัดตำแหน่งของลิ้นว่าจะต้องใช้ลิ้นขนาดไหน วัดตำแหน่งของขาว่าทางเข้าที่ขาที่เป็นที่เป็นทางเข้าที่ดีที่สุด ในการศึกษาวิจัยออกมาเนี่ยทางเข้าที่ขาเป็นทางเข้าที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยขนาดรับกับขนาดของลิ้นที่จะใส่เข้าไปได้ไหมครับ ข้อดีของทาวีก็คือมันเป็นมินิมอลอินเวสีไม่ได้มีการเสียเลือดเยอะ คนไข้เมื่อทำเสร็จก็จะมีแผลที่ขาหนีบอยู่แค่สองข้าง มีการมีแผลที่เกิดจากการแทงน้ำเกลือที่คอนะครับ อยู่แค่นั้นเองรวมความยาวของแผลแล้ว ผมว่าไม่น่าเกิน 5 เซนทั้งตัว การฟื้นตัวก็จะดีกว่า ระยะเวลาการดมยาก็สั้นกว่า 3-4 ชั่วโมง หลังจากทำคนไข้สามารถลุกเดินได้หลังจากผ่าตัดเริ่มรู้สึกก็ดีขึ้นหน่อย ไม่เหนื่อยครับตอนนี้ ไม่เหนื่อยละโอ้โหรู้สึกดีมากเนี่ยเพราะมันหายดีแล้วก็อยากจะกลับดีมากเลย ที่นี่ทุกอย่างดีมากเลย หมอก็คุยกันดีมากท่านมาถามสั่งบอกอย่างนี้อย่างนี้ รู้สึกดีใจค่ะเคยเห็นคุณพ่อเนี่ยมีหน้าตาสดชื่นแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง การตอบสนองต่อการผ่าตัดดีขึ้นนะคะ แล้วก็ตอนนี้อยากวิ่งแล้วอะ แต่ยังทำไม่ได้ใช่ไหมคะ ว้าวมาก Amazing มาก รู้สึกดีใจมากและแปลกใจมาก ว่าการรักษาแบบทาวีเนี่ย ใช้ระยะเวลาสั้นแล้วก็รวดเร็ว ตั้งแต่วันที่แอดมิดจนถึงวันที่ออกจากโรงพยาบาล การพักฟื้นอะไรต่ออะไร นี่คือแค่ 3 วันนะคะ ก็มีความรู้สึกว่าแปลกใจกับนวัตกรรมทาวีนี้มาก ทางทีมแพทย์ ให้การ คำปรึกษาที่ดีค่ะ ให้คำแนะนำหลาย ๆ อย่าง ทั้งก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัดในการดูแลนะคะ ของโรงพยาบาลเนี่ยก็ดูแลดีค่ะ ไม่ว่าจะเป็นทางฝ่าหน่วยทางกายภาพบำบัดที่ให้คำปรึกษาและให้การดูแลให้การสอนทั้งในเรื่องของการหายใจก่อนและหลังผ่าตัดในการออกกำลังกาย สำหรับคนไข้นะคะค่ะ ก็อยากจะเชิญชวนลูกหลานนะคะ ที่มีผู้ใหญ่ในบ้านหรือคุณพ่อคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องของลิ้นหัวใจ และอยากจะรักษา ทาวีเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดค่ะ แล้วก็ระยะเวลาในการรักษาที่ทาวีใช้เนี่ยสั้นปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดี เชื่อว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ ผู้ที่มีปัญหาเรื่องลิ้นหัวใจในตอนนี้ค่ะ v e g e n i Victory for Life ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆ ของโรงพยาบาลเวชธานี อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ